ที่มาที่ไปนะครับก็เริ่มจากที่ผมกับออนนะครับ ก็ย้ายมาอยู่ที่อุบลด้วยความที่เป็นนักกิจกรรมอยู่แล้ว ก็เข้ามาในพื้นที่ก็อยากจะมีพื้นที่ให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนนะครับเขามามาเล่นกับเรามาเรียนรู้โดยเราใช้ทักษะที่เรามีนะครับ ออกแบบกิจกรรมให้เขาด้วยความที่ผมเป็นคนชอบหนังสือครับสะสมหนังสือมาก็มาพร้อมกับหนังสือ ก็เลยเอามามาทำเป็นห้องสมุด ตอนแรกก็เอาไว้ในบ้านตัวเองครับทั้งหนังสือทั้งเด็ก ทั้งแมวทั้งอะไรอยู่ด้วยกันก็ทำกิจกรรม ทั้งเรื่องการอ่านแล้วก็พัฒนาทักษะ ตอนหลังเด็กๆ มาเยอะขึ้นก็เลยต้องขยายออกมาเป็นห้องสมุดจริง ๆ เป็นมีอาคารนะครับ ทีนี้พอดีมีโครงการของชุมชนกรุณานะครับได้ทำเรื่องการสื่อสารเรื่องความตายนะครับอ่อนก็เข้าไปร่วมเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายนะครับ ก็ได้รับแนวคิดที่มาเราก็เลยคิดเอ๊ะเราทำงานกับเด็กอยู่แล้ว ทำยังไงเราจะเอาเรื่องนี้มาประยุกต์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เราทำอยู่ก็เลยใช้เนื้อหานี่ครับเรื่องการสื่อสารความตายกับเด็ก ตอนหลังๆเราก็เริ่มขยายเข้าไปที่เครือข่ายที่เรารู้จักนะครับเป็นโรงเรียนรอบๆ หรือว่าโรงเรียนที่มีคุณครูที่เรารู้จักกันเนี่ยเอาเรื่องนี้ขยายออกไป ด้วยพื้นฐานที่เราทำกิจกรรมกับเด็กมาก่อนเนาะเราก็ใช้ต้นทุนที่เรามีเนี่ยค่ะ ก็จับประเด็นเรื่องความตายมาทำกิจกรรมที่เราคุ้นเคยก็คือใช้นิทาน ใช้การเล่าเรื่องแล้วก็ใช้กิจกรรมต่างๆแล้วก็มาพูดคุยกัน สิ่งที่เราทำมาในช่วงปีแรกอะค่ะ มันก็จะเป็นการทำเหมือนมาอบรมหนึ่งครั้งแล้วก็จบก็สองครั้งที่เราทำก็จะเป็นลักษณะนี้ แต่ว่าครั้งที่ 3 ก็คือปีนี้นะคะ เราก็อยากให้มันมีองค์ความรู้ทั้งตัวคนทำงานเอง แล้วก็เกิดเป็นหลักสูตรที่จะมา พูดคุยเรื่องความตายหรือว่าเป็นเราเรียกว่าเป็นธรรมชาติของชีวิตที่เด็ก ๆ จะได้เข้าใจ ปีนี้เราก็เลยขอทางโรงเรียนว่าขอเข้ามาจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการทดลองหลักสูตร 16 ชั่วโมงค่ะ กิจกรรมวันนี้ที่ที่เราหยิบมานำเสนอกับเด็ก ๆ วันนี้ก็มีกิจกรรมเรื่องของใบไม้ ให้เขาลองเรียงว่าใบไม้นี่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างอย่าง เช่น สีที่เปลี่ยนไปขนาดที่มันเปลี่ยนไปหรือว่า มันโดนมแมลงเจาะเป็นรูอะไรต่างๆที่มันมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยก็เพื่อจะโยงเขาเห็นว่าทุกอย่างนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงโยงมาถึงชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงได้อะไรประมาณนี้ครับตอนแรก ๆ ตอนเล่นเกมอย่างเกมใบไม้นี่ครับเราใช้กระบวนการถอดบทเรียนเป็นระยะระยะหลังการทำกิจกรรมก็จะชวนคุยตั้งคำถามเขาเห็นอะไรเขารู้สึกยังไงอะไรต่างๆ แล้วก็ทำซ้ำๆอย่างน้อย2อสาครั้งครับเรื่องนี้ครับก็ทำให้เห็นว่าเขาเริ่มเข้าใจแล้วก็เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก กิจกรรมใบไม้นะครับไปสู่ชีวิตของเขาครับชีวิตประจำวันหรือว่าที่บ้านของเขาว่าเขาเห็นอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนแปลงไป ทางห้องสมุดแมวหางกินหรือของโครงการชุมชนกรุณา ก็จะเห็นว่ามันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง แล้วก็เห็นผลนะคะเห็นผลว่าเด็กเริ่มเข้าใจเข้าใจการเปลี่ยนแปลง แล้วก็ ถ้าเวลาที่เขาเจอในสถานการณ์ของเขาเอง กับคนในครอบครัวของเขาเอง เหมือนกับเขาจะลุกขึ้นยืนมา เข้มแข็งกับสิ่งที่เขาต้องเจอ แล้วก็สามารถที่จะประคับประคองคนในครอบครัวหรือคนรอบข้าง รวมถึงนอกจากครอบครัวก็คือ เด็กคือส่วนหนึ่งของชุมชนก็เขาก็สามารถที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของคนรอบข้าง แล้วก็สามารถที่จะมีหัวใจกรุณาที่สามารถไปช่วยเหลือกรณีอื่นๆ ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเขาด้วย จริงๆ เรื่องนี้ถ้าโยงกลับไปที่สมัยผมเรียนผมก็ไม่มีใครมาพามาพาเรียนรู้เรื่องนี้นะครับ เรื่องการสื่อสารความตายแล้วก็เรียนรู้ผ่านชีวิตตรงจริง ๆเลย อย่างเช่นงานศพ หรือว่าการมีประสบการณ์ตรง แต่ว่าถ้าเราได้ฝึกไว้ก่อนนะครับเราก็จะได้เหมือนกับว่าคุ้นเคยกับเรื่องนี้ พอไปเจอเรื่องจริงๆเขาก็จะนึกอ๋อเราเคยเรียนแล้วเรื่องนี้เราจะจัดการกับภาวะอารมณ์แบบนี้หรือว่าความคาดหวังแบบนี้ยังไงอะไรครับคือสร้างประสบการณ์ไว้ตั้งแต่ช่วงวัยเด็กครับ จริง ๆ ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยควรจะได้เรียนรู้เนาะการที่ได้เรียนรู้ตั้งแต่วัยวัยเด็กเนี่ยค่ะออนก็คิดว่ามีความสำคัญมากว่าเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันในเรื่องการจัดการอารมณ์ ถ้าเขายอมรับว่าสิ่งนี้มันเป็นธรรมชาติ ที่ยังไงเขาก็ต้องเจออยู่แล้ว แล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการแสดงออกอย่างเหมาะสม เมื่อเผชิญช่วงเวลาเหล่านี้นะคะออนว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่เขาจะเอาไปใช้ได้จริงในอนาคตเพราะว่าไม่ว่ายังไงทุกๆคนก็ต้องเจอเรื่องนี้แน่นอนค่ะ